นะครับนึกว่าจะมาอีกสักตัวนะ โอ้ยลุ้นกันเยอะแทบเล็ดนะวายเชื่อมาอ่ะเนี่ยอ่ะให้มันคุ้มเห็นไหมท่านผู้ชมฮะปรับไปที่แปดร้อยนะเป็นเรื่องนะครับผมนะคอมโบนี้ไปฮะท่านผู้ชมห้าพันนะห้าพันแปดร้อยแปดสิบมา ถือว่าเริ่มดีเริ่มมาดี มีสัญญาณที่ดีแบบนี้ผมพูดตรงๆนะดันเบ็ดสู้ได้ท่านผู้ชมฮะดันเบ็ดสู้ได้เพิ่มเบ็ดเพิ่มเข้าไปดีครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบเก้าเอาเรื่องเบื้อต้พันสองเอาดิมีตัวตรงแพงทั้งนั้นเลยโอ้โหคอมโบนี้ไปหมื่นสี่ครับผมท่านผู้ชมต่อเนื่องแล้เอาเรื่องกับเบื้อต้โอ้โหมาขออีกสักหน่อยนะผมหยุดเลยอ่ะหมดสามครั้งนี่แหละจะบอกไม่บอกผมก็จะหยุดนะไม่ไปต่อโอ้โหข้าวหอมสลายมันน่ากินจังวะเฮ้ย ตอกปอกกีอะไรเนี่ย ปลาปลาทอดโอ้โหเนี่ยโอ้โห มีแต่คำว่าโอ้โหเลยดึกดึกนี่หิวข้าวแล้วทำร้ายเหลือเกินนะปั่นสล็อตเนี่ยนะแดนจนกึมเนี่ย โอ้โหอาขอยัดกดนะท่านผู้ชมฮะจะได้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาแล้วมาพร้อมกันที่หน้าจอทุกท่านนะ ยีต้นสเตทฟันมาแล้วจ้ายีต้อนรับนะเพื่อนทุกคนนะรวมถึงเพื่อนทางด้านสปปลาวนะจ้ายีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ในช่องทางนะครับยูทูบนะเฮียต้นชาแนลนะในช่องนี้แหละนะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะโดยตลอดมารวมถึงเพื่อนที่มาสับสไครต์ใหม่ด้วยนะครับผมทุกยูเซอร์ทุกผู้ติดตามเลยขอบพระคุณจากใจจริงๆนะครับอ้าวันนี้ขอยกย้ายมาที่เกมแดจังกึมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมไม่ได้เล่น ก็โอ้โห น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งก็คือล่าสุดเนี่ย ก็อย่างที่เห็นท่านผู้ชมบวกไปหนึ่งดอกนะเออปรับที่เบ็ดร้อยนู่นแหละ ถึงจะบวกไปที่หมื่นเจ็ดโอ้โห ถามว่า สู้กันนานเหมือนกันกว่าจะได้ อ่าวันนี้มีทุนอยู่ประมาณเจ็ดพันครับผมเจร้อยนะโดยประมาณนะครับ มาเดี๋ยว เออผมขออนุญาตปรับไปที่ เออ มันไม่มีเบ็ดห้าสิบวันหรือเฮ้ยมันไล่เบ็ดได้ถึงเท่าไหร่อ่ะดูก่อนดิสี่ร้อยนะเออแต่มัน เบ็ดห้าสิบไม่มีนะ อ่ะหกสิบก็ได้ไม่เป็นไรครับผมนะ เดี๋ยวผมจะยืนเบ็ดร้อยอยู่แล้วแหละ แต่ว่าเดี๋ยวผมขอกดทิ้งกดล้างหน้ากระดานไปก่อนนะ เดี๋ยวมาดูกันฮะ ไปฮะ เริ่ม เพื่อนๆ นะ ในกลุ่มแอปแบนถามว่าเฮต้นดีขึ้นหรือยัง บอกว่า ไม่สบายนะก็อ่าโอเคก็ผมก็ขอบพระคุณมากๆจากใจจริง ๆนะครับ ผมเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ เริ่มดีขึ้นแล้ว เสียงก็เริ่มกลับมาละนะก็มันพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะจมฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นความร้อนนะเยอะเลยทีเดียวนะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยยินดีต้อนรับสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วแหละนะครับโอ้โห หนาวได้ไม่เท่าไหร่กันเชียว แล้วก็กลับมาร้อนอีกแล้วนะครับ ก็ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะโรค นะที่มากับอากาศร้อนมีอะไรบ้างท่านผู้ชมโอ้โหพูดยังกับนักข่าวเลยอะ่ะ ก็คืออะไรบ้างอะ่ะเออนะ เรื่องรับประทานอาหารเนาะท้องส่งท้องเสียอะไรก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็ฮิปสโตกนะครับผมนะโอ้โหร้อนจัดนะ บางทีเนี่ยเป็นไข้แดด เป็นอะไรกันเยอะแยะเลยนะเฮียต้นก็เหมือนจะเป็นไข้แดดนั่นแหละนะที่ผ่านมานะครับ ก็ ต้องดูแลตัวเองนะเพื่อนๆนะเป็นห่วงนะครับ ผมนะ เป็นห่วงทุกท่านเลย ไม่ใช่เฉพาะเพื่อนๆสาวๆนะเป็นห่วงทุกท่านเลยโอ้โหกินจิมาสวยจ้ะ เออ เอาดีมาบวกกำไรมาประมาณ500กว่าแล้วตอนเนี้ยนะเดี๋ยวไปเบ็ดร้อยแน่นอนใจเย็นนะ เดี๋ยวผมขอกดไปก่อนนะให้มันบวกขึ้นมาอีกก่อนได้ไหมนะครับอ่าผมบอกสิ่งนี้หนึ่งท่านผู้ชมนะผมไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ นะให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะ คิดซะว่าเฮต้นมาทำคอนเทนต์ เล่นเกมให้ดูสนุกสนุกโอ้โหวายเชื่อมแถวสองก็ไม่มีนะเขาเรียกว่าอะไรข้าวยำเกาหลีแล้วบิบิมบับเหรอโอ้โหน่าเสียดาย โอ้โหตอกปอกกี้โอ้โห หิวเนี่ยนะมาช่วงดึกๆ นะท่านผู้ชมฮะ แดจังกึมก็ผมหรือว่าชื่อเกมภาษาอังกฤษ The Queen Banquet นะนะถ้าผมออกเสียงผิดก็กราบประธานอภัยด้วยแล้วกันอ่ะท่านผู้ชมมา ผมจะไปที่เบ็ดร้อยแล้วผมรู้สึกว่านะ เออมันแตกนอกดีเรื่อย ๆ นะ แต่ยังไม่มีวี่แววที่จะเข้าฟรีสปินเลยท่านผู้ชมฮะ ไป ขอไปทีละสิบหมุนแล้วกันท่านผู้ชมเริ่มฮะ ขอกดแบบออโต้นะ ไป อืม คือลุ้นเบ็ดร้อยไปเลยท่านผู้ชมฮะ ถ้าเกิดว่าแตกนอกดีมีเค เรียบร้อยครับผมดอกนี้สวยจริงมา วายโบบะซัมบาลาฮาซัมบาลาเฮียมาแล้วจ้าหหนนึ่งพักร้อยมาอีกสามสิบอืมโปรบมือเลยทีเดียวเอาดิเอาเรื่องเพิ่งแตกท่านผู้ชม มาฮะ นี่ยังไงเราแปลงร่างวายสองตัว อะไรก็ได้นะ แถวหนึ่ง มันเข้าแน่นอนอยู่แล้วนะ ตัวคนไม่เยอะอู้สเก็ตเตอร์ เรียบร้อยตกร่องบวกมาเนี่ยโอ้โหท่านชมเอ้ยนะมาคอมโบนี้ก่อนคอมโบนี้ก่อนเหนือสิ่งอื่นได้นะร้อยท่านชมฮะนะครับนึกว่าจะมาอีกสักตัวนะโอ้ยลุ้นจนเยื่อแท็บเล็ตนะวายเชื่อมาอ่ะเนี่ยอ่ะให้มันคุ้มเห็นไหมท่านชมฮะปรับไปที่แปดร้อยแล้วเป็นเรื่องนะครับ ผมนะ ของโบนี้ไปฮะท่านผู้ชมมาห้าพันนะห้าพันแปดร้อยแปดสิบมา ถือว่าเริ่มดีเริ่มมาดีมีสัญญาณที่ดีแบบนี้ ผมพูดตรงๆนะ ดันเบ็ดสู้ได้ท่านผู้ชมฮะดันเบ็ดสู้ได้เพิ่มเบ็ดเพิ่มเข้าไปดีครับพวมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบเก้าเอาเรื่องเื้องเต้พันสองเอาดิมีตัวตรงแพงทั้งนั้นเลยโอ้โหคอมโบนี้ไปหมื่นสี่ครับผมท่านผู้ชมโตเนื่องนลเอาเรื่องกับเบื้องเต้โอ้โหมา ขออีกสักหน่อยนะผมหยุดเลยอาหมดสามครั้งนี่แหละ จะบวกไม่บวกผมก็จะหยุดนะ ไม่ไปต่อโอ้โหข้าวหอดสลายมันน่ากินจังวะเฮ้ยอืมตอกปอกกีอะไรเนี่ยปลาปลาทอดโอ้โหนี่โอ้โหมีแต่เขาว่าโอ้โหแล้วดึกดึกนี้หิวข้าวแล้วทำร้ายเหลือเกินนะว่าปั้นสล็อตแล้วเนี่ยนะแดนจังกึมเนี่ย โอ้โหอาขอยัดกดนะท่านผู้ชมฮะ จะได้ไปเร็วๆนะหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าจุดเก้าเก้าด้วยหมายหมายได้ไงวะเนี่ย อ่ะไปต่อเนื่องสามมูลสุดท้ายพอนะครับ เนี่ยสองว่าไปหยุดเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมฮะ ก็อืมถือว่าพอละนะใครจะไปต่อก็ไปแล้วผมไม่ไปนะ บอกเลยนะกำไรตอนนี้ประมาณเอ่อเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 20,000 กว่ากว่า2 3สามอ่ะเดี๋ยวผมเหลือติดวิชีไว้1,500 แล้วกันนะเดี๋ยว 2 ส่วน 20,000เนี่ย ขออนุญาตถอนออกก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สเป็นสิ่งสำคัญนะครับ อืม จะมาดูแค่ตัวเลขเนี่ยมันกดเพลินนะ อยากจะเอาคืน เอาคืน ดอกจะเสียเนี่ยโอ้โห มันนึกเสียดายทีหลังนะท่านผู้ชมฮะ โอเคท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวขอยัดถอน แล้วก็เดี๋ยวลุยต่อรอบต่อไปท่านผู้ชมฮะรอสักครู่เดียวใครที่ไม่ทันไม่เป็นไร วันพันไม่มีไม่ได้มีหนเดียวนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยกดสับสไครต์ไว้นะเฮต้นพาลุยแน่นอนครับผมนะรอบต่อไปก็คือเกมเดจังกึมนี่แหละนะฟรีสปินยังไม่เห็นเลยเฮียอ่าโอเคครับผมนะ ก็เราไปบังคับมันไม่ได้นะ ถ้าอยากขึ้นทางด่วนก็คือซื้อฟีเจอร์ตรงนี้นี่เองนะท่านผู้ชม นะเดี๋ยวรอบหน้า เดี๋ยวซื้อให้ดูแล้วกันสัญญานะครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันสักคู่เดียวนะแป๊บเดียวฮะ